gió Santa baby แม่วันเนียมทองมาร้องลำแคนจากกินหากินกระไรเด็ก ยังหมอยังเลยจ้ะโอ้นานชิบหายเลย วันคืนรักสดชื่นตื่นขึ้นมาหน้าสาดีที่เป็นลมวายทอง อยากขึ้นนองละเมือนตั้งมาสึกหัวใจเต้นเต้นตึกตึกเลิกลำและเนื้อคำบรรยายปลาเธอเนื้อปลอย รักนุ่มและเหลือน้อย น้อยเป็นไรที่เป็นคุณสุดให้น้องเป็นมาเลย ไม่ต้องอาบอายรักทำให้หนุ่มไอวหอม Oh, สักนิดหนึ่งเดี๋ยวรอบหลังจากนี้ไปเราจำเป็นจะต้อง